ดีค่ะ ตอนที่4นะคะ ลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์ จากตอนที่แล้วนะคะ เราได้ทำการศึกษานะคะ การหาค่าลิมิตของฟังก์ชันขณะที่ x เข้าใกล้ค่าใดค่าหนึ่ง ในตอนนี้นะคะ เราจะทำการศึกษาลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอนันต์ วัตถุประสงค์นะคะ สำหรับตอนนี้นะคะ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์ ก่อนอื่นนะคะ เรามาดูสัญลักษณ์นะคะ infinity หรืออนันต์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ลบ infinity หรือลบอนันต์ เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนการลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัด ลิมิตที่เกี่ยวข้องกับอนันต์นะคะ จะแบ่งออกเป็น ลิมิตอนันต์และลิมิตณอนันต์ ลิมิตอนันต์ หมายถึง ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นอนันต์ หรือลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นลบอนันต์ ส่วนลิมิตณอนันต์นะคะ หมายถึงการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์ และการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้ ลบอนันต์ หัวข้อแรกนะคะ มาดูลิมิตอนันต์ จะทำการพิจารณานะคะการหาค่าลิมิตนะคะของฟังก์ชัน f(x) ให้ดูให้พิจารณาว่า ลักษณะของ f(x) จะเป็นรูปแบบใดที่ทำให้ค่าของลิมิตของฟังก์ชัน เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นอนันต์ หรือลบอนันต์ พิจารณากราฟของฟังก์ชันนะคะ f(x) เท่ากับ 1 ส่วน x เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0 ขณะที่ x เข้าใกล้ 0 ทางขวา ค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด นั่นหมายความว่า ลิมิตของ 1 ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวา มีค่าเป็น อินฟินิตี้ และขณะที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้าย ค่าของฟังก์ชันจะลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัด นั่นหมายความว่า ลิมิตของ 1 ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้าย มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ ข้อสังเกตนะคะ ข้อที่ 1สำหรับทุกจำนวนจริง a ใด ๆ ถ้าจำนวนจริง a มากกว่า 0 ทำให้ได้ว่า ลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ทางขวา มีค่าเป็น infinity และลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ทางซ้าย มีค่าเป็นลบ infinity แต่ถ้าจำนวนจริง a ที่น้อยกว่า 0 จะทำให้ได้ว่า ลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ 0 ทางขวา มีค่าเป็นลบ infinity และลิมิตของ a ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้าย มีค่าเป็น อินฟินิตี้ ข้อสังเกตที่ 2 นะคะ ทุกจำนวนจริง a ใด ๆ พิจารณาจากกราฟ f(x) เท่ากับ 1 ส่วน x ลบ a เมื่อ x ไม่เท่ากับ a นะคะ ขณะที่ x เข้าใกล้ a ทางขวา นะคะ ค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด นั่นคือ ลิมิตของ 1 ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวา มีค่าเป็น อินฟินิตี้ และขณะที่ x เข้าใกล้ a ทางซ้าย ค่าของฟังก์ชันจะลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัด นั่นหมายความว่า ลิมิตของ 1 ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ ข้อสังเกตที่ 3 นะคะ พิจารณากราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ 1 ส่วน x กำลัง n เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0 และ n เป็นจำนวนนับ จะสังเกตว่านะคะ ขณะที่ x เข้าใกล้ 0 ทางขวา ค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะ ไม่ว่า n จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ นั่นคือ ลิมิตของ 1 ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางขวา มีค่าเป็น อินฟินิตี้ทุกจำนวนนับ n และขณะที่ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้ายนะคะ ค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัดนะคะ ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่ และลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัดในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่ นั่นคือลิมิตของ 1 ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ศูนย์ทางซ้าย มีค่าเป็นอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนคู่ มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนคี่ ตัวอย่างหนึ่งนะคะ จงหาลิมิตของฟังก์ชัน x ลบ 4 ส่วน x ลบ 2คูณกับ x บวก 3 นะคะ ขณะที่ x เข้าใกล้ 2 ทางขวา นะคะ ในข้อ 1 นะคะ แล้วก็ลิมิต ของฟังก์ชันนี้นะคะ ขณะที่ x เข้าใกล้ 2 ทางซ้ายในข้อ 2 นะคะ แล้วก็ลิมิตของฟังก์ชันนี้ ขณะที่ x เข้าใกล้ 2 นะคะ ในข้อที่ 3 นะคะ สังเกตว่าทั้ง 3 ข้อนี้นะคะลิมิตของตัวเศษนะคะ เป็นลบ 2 ลิมิตของตัวส่วนเป็น 0 คูณด้วย 5 นะคะซึ่งมีค่าเป็น 0ทำให้ได้ว่าลิมิตทั้ง 3 ข้อหาค่าไม่ได้นะคะ แต่เราจะมาพิจารณาต่อไปว่า ลิมิตทั้ง 3 ข้อนี้มีค่าเป็น อนันต์ หรือลบอนันต์หรือหาค่าไม่ได้ พิจารณาข้อแรกกันก่อนนะคะ ก็คือ ลิมิตของ x ลบ 4 ส่วน x ลบ 2 คูณกับ x บวก3เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางขวา นะคะจะสังเกตว่า ลิมิตของ x ลบ 4 ส่วน x บวก 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางขวา มีค่าน้อยกว่า 0 นะคะ และลิมิตของ 1 ส่วน x ลบ2 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางขวา มีค่าเป็นอินฟินิตี้ จากข้อสังเกตที่แล้วนะคะ เราจะได้ว่า ลิมิตของ x ลบ4 ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางขวานะคะ จะมีค่าเป็น ลบอินฟินิตี้ สำหรับข้อ 2 นะคะ ทำการพิจารณาลิมิตของ x ลบ 4 ส่วน x ลบ2คูณกับ x บวก 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางซ้ายนะคะ ทำนองเดียวกันนะคะ ก็คือลิมิตของ x ลบ 4 ส่วนด้วย x บวก 3นะคะ เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางซ้าย มีค่าน้อยกว่า 0 นะคะ และลิมิตของ 1 ส่วน x ลบ 2 นะคะ เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางซ้าย มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ จากข้อสังเกต ที่แล้วนะคะเราก็จะได้ว่า ลิมิตของ x ลบ 4 ส่วน x ลบ2 คูณกับ x บวก 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 ทางซ้าย มีค่าเป็น อินฟินิตี้ จากข้อแรกและข้อ2นะคะทำให้เราสรุปได้ว่า ลิมิตของ x ลบ 4 ส่วน x ลบ 2 คูณกับ x บวก 3 เมื่อ x เข้าใกล้ 2 นะคะหาค่าไม่ได้ สรุปจากตัวอย่างที่แล้วนะคะทำให้เราได้ว่า สำหรับฟังก์ชันตรรกยะ f(x) ส่วนด้วย g(x) ถ้าลิมิตของตัวส่วนคือลิมิตของฟังก์ชัน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น0นะคะ แต่ลิมิตของตัวเศษคือ ลิมิตของฟังก์ชัน f(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าไม่เท่ากับ0นะคะทำให้ได้ว่า ลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a จะเป็นไปได้กรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้ คือ ลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็น infinity หรือลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a มีค่าเป็นลบ infinity หรือลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a หาค่าไม่ได้ เนื่องจากลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางซ้าย มีค่าเป็น infinity หรือ ลบ infinity แต่ลิมิตของ f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ a ทางขวา มีค่าเป็นลบ อินฟินิตี้ หรือ อินฟินิตี้ หัวข้อต่อมานะคะ ลิมิตณอนันต์ ในส่วนหัวข้อนี้นะคะ จะทำการพิจารณาการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์และลบอนันต์ พิจารณากราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ 1 ส่วน x เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0 จะได้ว่า ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์ ค่าของฟังก์ชันจะเข้าใกล้ 0 นั่นหมายความว่า ลิมิตของ 1 ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ มีค่าเท่ากับ 0 และขณะที่ x เข้าใกล้ ลบอนันต์ ค่าของฟังก์ชันก็จะเข้าใกล้ 0 ทำให้ได้ว่า ลิมิตของ 1 ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้ มีค่าเป็น 0 พิจารณากราฟของฟังก์ชันต่อมานะคะ ก็คือ f(x) เท่ากับ 1 ส่วน x ลบ a เมื่อ x ไม่เท่ากับ a จะได้ว่า ขณะที่ x เข้าใกล้ อนันต์ ค่าของฟังก์ชันเข้าใกล้ 0 และขณะที่ x เข้าใกล้ลบอนันต์ ค่าของฟังก์ชันก็จะเข้าใกล้ 0 นั่นคือ ลิมิตของ 1 ส่วน x ลบ a เมื่อ x เข้าใกล้ อินฟินิตี้ หรือลบอินฟินิตี้ มีค่าเท่ากับ0นย์ พิจารณากราฟของฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ 1 ส่วน x ยกกำลัง n นะคะ เมื่อ x ไม่เท่ากับ 0 สำหรับทุกจำนวนนับ จะได้ว่าค่าของฟังก์ชันนะคะ จะมีค่าเข้าใกล้ 0 ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์ และค่าของฟังก์ชันจะมีค่าเข้าใกล้ 0 ขณะที่ x เข้าใกล้ ลบอนันต์ ไม่ว่า n จะเป็นจำนวนคู่หรือจำนวนคี่ทำให้เราสรุปได้ว่า ลิมิตของ 1 ส่วน x ยกกำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้มีค่าเป็น 0 สำหรับทุกจำนวนนับ n ใดๆ พิจารณาฟังก์ชัน f(x) เท่ากับ x ยกกำลัง n เมื่อ n เป็นจำนวนนับนะคะ ขณะที่ x เข้าใกล้อนันต์ จะเห็นว่าค่าของฟังก์ชันจะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่และ n เป็นจำนวนคี่ทำให้เราสรุปได้ว่าลิมิตของ x ยกกำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้เมื่อ n เป็นจำนวนนับใดๆ ทำนองเดียวกัน ถ้า x เข้าใกล้ ลบอนันต์ ค่าของฟังก์ชันก็จะเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีขีดจำกัด ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคู่ และลดลงอย่างไม่มีขีดจำกัด ในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่ทำให้ได้ว่า ลิมิตของ x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้ จะมีค่าเป็นอินฟินิตี้ เมื่อ n เป็นจำนวนคู่ มีค่าเป็นลบอินฟินิตี้ เมื่อ n เป็นจำนวนคี่ สำหรับฟังก์ชันพหุนามนะคะ จะทำการพิจารณาลิมิตได้ดังนี้นะคะ ก็คือลิมิตของฟังก์ชัน c 0บวก c 1 x บวก c 2 x กำลังสอง บวกไปเรื่อยๆ ถึง c n x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ infinity ในการหาค่าลิมิตครั้งนี้นะคะ จะทำการพิจารณาการหาค่าลิมิตด้วยการดึงตัวร่วม x กำลัง n ออกนะคะทำให้ได้ว่าลิมิตนี้มีค่าเท่ากับ ลิมิตของ x กำลัง n คูณกับ c 0คูณกับ1ส่วน x กำลัง n บวก c 1คูณกับ1ส่วน x กำลัง n ลบ1บวก c 2คูณกับ1ส่วน x กำลัง n ลบ2บวกไปเรื่อยถึง cn เมื่อ x เข้าใกล้ infinity แต่เนื่องจากว่า ลิมิตของ1ส่วน x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ infinity มีค่าเป็น0นะคะทำให้ได้ว่าลิมิตนี้มีค่าเดียวกันกับ ลิมิตของ cn x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้ infinity ในกรณีของการหาค่าลิมิต ขณะที่ x เข้าใกล้ ลบอินฟินิตี้ก็พิจารณาได้ในทำนองเดียวกันนะคะสรุปก็คือ ลิมิตของฟังก์ชันพหุนามนะคะคือลิมิตของ c 0บวก c 1 x บวก c 2 x กำลังสองบวกไปเรื่อยถึง c n x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ c n x กำลัง n เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ หรือ ลบอินฟินิตี้ ตัวอย่างเช่น ลิมิตของ 7x กำลัง 9 ลบ 2x กำลัง 6 บวก 3x กำลัง 4 ลบ 10 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 7x กำลัง 9 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เพราะว่า 7 เป็นจำนวนจริงที่มากกว่า 0 และ 9 เป็นจำนวนคี่ เพราะฉะนั้น ลิมิตของ 7x กำลัง9เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้ตัวอย่างถัดมานะคะ ก็คือ ลิมิตของลบ 8x กำลัง 7 บวก 2x กำลัง 5 ลบ 9x บวก 19 เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของลบ 8x กำลัง 7 เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ แต่เพราะว่าลบ 8 เป็นจำนวนจริงที่น้อยกว่า 0 และ 7 เป็นจำนวนขี้ทำให้ได้ว่าลิมิตของลบ 8x กำลัง 7 เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเป็นอินฟินิตี้ อาศัยหลักการข้างต้นเมื่อกี้นะคะ ทำให้เราได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันตรรกยะ ในรูปแบบของพหุนามหารด้วยพหุนามนะคะ ทำได้ดังนี้นะคะ ก็คือ ลิมิตของ c 0บวก c 1 x บวกไปเรื่อยถึง cn x กำลัง n ส่วนด้วย d0 บวก d1x บวกไปเรื่อยๆ ถึง dmx กำลัง m เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ cn x กำลัง n ส่วนด้วย dmx กำลัง m เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้หรือลบอินฟินิตี้ตัวอย่างเช่นนะคะ ข้อ 1 ลิมิตของ 3x กำลัง 3 ลบ x กำลัง2ส่วน 5x กำลัง 4 ลบ 2 เมื่อ x เข้าใกล้ลบ อินฟินิตี้ จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 3x กำลัง 3 ส่วน 5x กำลัง 4 เมื่อ x เข้าใกล้ลบ อินฟินิตี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับลิมิตของ 3 ส่วน 5x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ อินฟินิตี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0 ข้อ 2 นะคะ ลิมิตของ2ลบ3 x กำลัง4ส่วน7 x กำลัง4บวก1เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของลบ 3x กำลัง4ส่วน 7x กำลัง4เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัดทอนกันแล้วนะคะ x กำลัง4กับ x กำลัง4นะคะ จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของลบ3ส่วน7เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ซึ่งมีค่าเป็นลบ3ส่วน7 ข้อที่3นะคะ ลิมิตของ 5x กำลัง 7 ลบ 3x กำลัง4บวก6ส่วนด้วย 2x ลบ 7 เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ จะมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 5x กำลัง 7 ส่วน 2x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ ตัดทอนกันเรียบร้อยนะคะสำหรับ x กำลัง 7 ส่วน x ก็จะเหลือเป็น ลิมิตของ 5x กำลัง 6 ส่วน 2 เมื่อ x เข้าใกล้ลบ อินฟินิตี้ แต่เนื่องจากเลขชี้กำลังนี้เป็นจำนวนคู่ เพราะฉะนั้นลิมิตของ 5x กำลัง 6 ส่วน 2 เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้มีค่าเป็น อินฟินิตี้ ต่อไปเป็นการหาค่าลิมิตของฟังก์ชันที่เกี่ยวกับรากที่ n นะคะ เมื่อ x เข้าใกล้ infinity หรือลบ infinity นะคะ เราจะแบ่ง n ออกเป็น 2 กรณีด้วยกันนะคะ ก็คือในกรณีที่ n เป็นจำนวนคี่จากทฤษฎีบทของลิมิตทำให้ได้ว่า ลิมิตรากที่ n ของฟังก์ชัน f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ infinity หรือลบ infinity จะมีค่าเท่ากับรากที่ n ของลิมิตของฟังก์ชัน f(x) ส่วน g(x) เมื่อ x เข้าใกล้ infinity หรือลบ infinity ถ้าลิมิตหาค่าได้ ตัวอย่างเช่นนะคะ ลิมิตของรากที่ 3 ของ 3x กำลัง 7 ลบ 4x กำลัง 5 ส่วน 2x กำลัง 7 บวก 1 เมื่อ x เข้าใกล้ infinity เนื่องจากเป็นรากของจำนวนคี่นะคะ เราก็จะเท่ากับ รากที่ 3 ของลิมิตของ 3x กำลัง 7 ลบ 4x กำลัง 5 ส่วน 2x กำลัง 7 บวก 1 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้เท่ากับรากที่3นะคะ ของลิมิตซึ่งมีค่าเดียวกันกับลิมิตของ 3x กำลัง 7 ส่วน 2x กำลัง 7 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ตัดทอน x กำลัง7นะคะ ออกมาเราก็ได้ว่า ลิมิตนี้มีค่าเดียวกันกับรากที่3ของลิมิตของ 3 ส่วน 2 เมื่อ x เข้าใกล้อินฟินิตี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ รากที่3ของ3ส่วน 2 กรณีที่ n เป็นจำนวนคู่นะคะจะใช้หลักความจริงที่ว่า รากที่ 2 ของ x กำลังสองมีค่าเท่ากับค่าสมบูรณ์ของ x และค่าสมบูรณ์ของ x มีค่าเท่ากับ x เอง เมื่อ x มากกว่าเท่ากับ0เท่ากับลบ x เมื่อ x น้อยกว่า 0 ตัวอย่าง2นะคะจงหา ลิมิตของรากที่ 2 ของ 2x กำลัง2บวก1 ส่วนด้วย 6x ลบ 5 เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ สังเกตนะคะว่าลักษณะของฟังก์ชันที่เราทำการหาค่าลิมิต อยู่ในรูปแบบของรากที่ 2 ของ x กำลัง2เพราะฉะนั้นนะคะ เราก็จะนำค่าสมบูรณ์ของ x หารทั้งเศษและส่วนนะคะ ก็คือ เท่ากับลิมิตของรากที่ 2 ของ 2x กำลัง2บวก1ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ x แล้วก็ส่วนด้วย 6x ลบ5ส่วนด้วยค่าสมมูลของ x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ อินฟินิตี้ จากนั้นนะคะ เราก็ใช้คุณสมบัตินะคะ ของค่าสมมูลของ x นะคะ โดยตัวเศษเราจะเปลี่ยนค่าสมมูลของ x ให้เป็น รากที่ 2 ของ x กำลังสอง ส่วนตัวส่วนนะคะ เราก็จะหาค่านะคะ ในส่วนตัวนี้คือ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ เพราะฉะนั้นค่าสมบูรณ์ของ x ก็จะมีค่าเท่ากับลบ x จากนั้นนะคะเราก็ คูณกระจายเข้าไปนะคะ ก็จะได้ออกมาว่า ลิมิตนี้มีค่าเท่ากับ รากที่ 2 ของ 2 บวก 1 ส่วน x กำลัง2ส่วนด้วยลบ 6 บวก 5 ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบ อินฟินิตี้ เนื่องจากลิมิตภายในสแควรูทนะคะ มากกว่า 0 นะคะ เพราะฉะนั้นอาศัยทฤษฎีของลิมิตนะคะทำให้เราได้ว่า ลิมิตผลหารคือผลหารของลิมิต และลิมิตตัวเศษนะคะก็คือ รากที่2ของลิมิต 2 บวก 1 ส่วน x กำลัง2เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ ส่วนด้วยลิมิตของลบ6บวก 5 ส่วน x เมื่อ x เข้าใกล้ลบอินฟินิตี้ ซึ่งมีค่าเท่ากับ ลบสแควรูท2ส่วน 6 สรุปตอนนี้นะคะ ผู้เรียนได้ศึกษาลิมิตอนันต์ เป็นการพิจารณาลิมิตของฟังก์ชันที่มีลิมิตตัวส่วนเป็นศูนย์แต่มีลิมิตตัวเศษไม่เป็นศูนย์นะคะซึ่งลิมิตหาค่าไม่ได้ แต่มีค่าเป็นอนันต์หรือลบอนันต์ หรือหาค่าไม่ได้นะคะและลิมิตณอนันต์เป็นการพิจารณาการหาค่าลิมิตของฟังก์ชัน เมื่อ x เข้าใกล้อนันต์หรือลบอนันต์ ซึ่งลิมิตมีทั้งหาค่าได้และหาค่าไม่ได้ ในตอนต่อไปนะคะ ผู้เรียนจะได้ศึกษาในหัวข้อนะคะของความต่อเนื่องของฟังก์ชัน thank you